สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการแนะนำคุณสมบัติใหม่ของ Microsoft Office PowerPoint นะคะเวอร์ชัน2013 ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่า PowerPoint เวอร์ชัน2013 มีอะไรใหม่บ้างนะคะ ก็จะมี Start Screen นะคะแบบใหม่ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายนะคะ เวอร์ชันนี้ก็จะมี สตาร์สกรีนเยอะมากเลยค่ะ ซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานนะคะ ต่อไปก็จะเป็นมุมมองของการนำเสนอนะคะ ที่มีรูปแบบของการมุมมององ่ายขึ้นและก็มีเครื่องมือในการใช้การนำเสนอได้ง่ายขึ้นเหมือนกันค่ะ ต่อไปชุดรูปแบบต่างๆนะคะก็คือธีมนะคะ เราสามารถเลือกชุดรูปแบบเนี้นะคะ ให้เหมาะสมกับงานที่เราจะทำได้นะคะ ก็คือสร้างความสะดวกสบายเหมือนกันค่ะ ไม่ต้องไปค้นหาธีมที่ไหนนะคะ ก็จะมีการปรับแต่งธีมได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนแบ็กกราวอะไรได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นการจัดแนวและก็ช่องว่างนะคะ ระหว่างวัตถุนะคะ มันก็จะมีเส้นกำกับให้เรานะคะว่า วัตถุตรงนี้ห่างประมาณนี้ ก็คือมันจะช่วยเพิ่มการวัดให้เราอะค่ะวางวัตถุได้ง่ายขึ้น ต่อไปนะคะก็จะเป็นการประสานรูปร่างทั่วไปนะคะ เป็นการยูเนียนประสานร่วมกันนะคะ ก็คืออาจจะวางวัตถุให้ประสานกัน ได้ง่ายขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำงานร่วมกับข้อคิดเห็น ก็คืออมีการคอมเมนต์อย่างเช่นเราส่งงานให้กับอาจารย์นะคะ ก็อาจารย์สามารถคอมเมนต์งานของเรากลับมาได้นะคะ โดยมันจะมีฟีเจอร์ก็คืออการคอมเมนต์เพิ่มขึ้นนะคะ ส่วนการแชร์ไฟล์นะคะออฟฟิศแล้วก็บันทึกไปยังคลาวอันนี้ก็เหมือนกับ Word Excel PowerPoint ทั้งหมดเลยนะคะเราสามารถ แชร์ไฟล์ออนไลน์ได้นะคะ โดยใช้บริการคลาวนะคะ หลอดดูดสีใหม่นะคะ อันนี้เหมาะสำหรับการจับคู่สีนะคะ อันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานนะคะ การปรับปรุงเส้นทาง การเคลื่อนไหวนะคะ หรือว่า emotion นะคะ ก็เราสามารถปรับได้นะคะ เพราะว่ามันจะมีริบบอนในการช่วย ในการใช้งานอยู่นะคะ ต่อไปก็จะเป็นคุณสมบัติของกราฟนะคะ ที่มีตัวกรองข้อมูลอัตโนมัตินะคะ สังเกตว่าจะมีกลุ่มแถบเครื่องมือนะคะ เป็นตัวกรองอัตโนมัติเอาไว้ให้สำหรับผู้ใช้งานได้สะดวกขึ้น คุณสมบัติใหม่ของ Transition นะคะ ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นกว่าเวอร์ชั่นที่แล้วนะคะ